หลายคนสงสัยว่าฟิล์มกระดาษหรือว่าฟิล์มเปเปอร์ไลท์สำหรับ iPad นั้นคืออะไร ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับ นอกจากนี้เดี๋ยวเรามาชมรีวิวนี่ครับฟิล์มกระดาษสำหรับ iPad Pro ปี 2020 รุ่นใหม่จากโฟกัสถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรีวิวนี้กันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับฟิล์มกระดาษกันก่อนนะครับว่าฟิล์มชนิดนี้คืออะไรกันแน่ ต้องเท้าความอย่างนี้ครับเดิมทีนั้นฟิล์มกันรอยสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนั้น ปกติที่เราจะได้เห็นกันนั่นก็คือเป็นฟิล์มพลาสติก ที่เป็นฟิล์มใส แล้วก็ฟิล์มด้าน ถัดมาครับก็จะเป็นในรุ่นของฟิล์มกระจก ซึ่งฟิล์มกระจกเหล่านั้นครับก็จะมีความใสแล้วก็ความลื่น ถ้าเราติดตั้งเข้าไปบน iPad ก็จะทำให้หน้าจอชัด ทัชลื่นใช้งานได้สะดวกแล้วก็ป้องกันรอยได้อย่างดีนะครับแต่ฟิล์มกระจกนั้นถ้าเราใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ในการที่จะจดจะวาดจะเขียนนั้น ความรู้สึกของการเขียนยังไม่ได้อารมณ์เท่ากับการที่เราเขียนอยู่บนกระดาษ นี่จึงเป็นสาเหตุของการพัฒนาฟิล์มที่ชื่อว่าฟิล์มกระดาษขึ้นมานะครับลักษณะของฟิล์มกระดาษก็คือเป็นฟิล์มพลาสติกที่มีผิวนั้นเป็นเนื้อด้านนะครับคือมันจะเหมือนลักษณะของฟิล์มด้าน แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากฟิล์มด้านก็คือ ความสากหรือว่าความหนืดของเนื้อฟิล์ม จะมีมากกว่าฟิล์มด้านทั่วๆ ไปนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับฟิล์มกระดาษรุ่นใหม่ล่าสุด และนี่คือฟิล์มกระดาษจากโฟกัสนะครับเป็นฟิล์ม Paperlight ที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPad ได้ ในรุ่นที่เราได้นำมารีวิวในรอบนี้นะครับจะเป็นฟิล์มกระดาษสำหรับ iPad Pro ปี 2020 ซึ่งจะมีให้เลือก 2 ขนาดก็คือ 11 นิ้ว แล้วก็ 12.9 นิ้ว อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่อง ก็จะประกอบไปด้วย ผ้าไมโครไฟเบอร์จำนวน1ผืนแล้วก็ฟิล์มเปเปอร์ไลท์จำนวน 1 แผ่นนะครับสำหรับการติดตั้งฟิล์มกระดาษโฟกัสลงบน iPad สิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มเติมก็คือ ผ้าสำหรับการชุบน้ำหมาดๆ เพื่อที่จะทำการเช็ดทำความสะอาดบริเวณหน้าจอของ iPad สกอตเทปใส เราจะนำสกอตเทปเหล่านี้ มาทำการดึงเม็ดฝุ่นออกก่อนที่เราจะติดตั้งตัวฟิล์มลงไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือโคมไฟนะครับโคมไฟในการอ่านหนังสือก็ได้ครับเพราะว่าเราจะต้องใช้โคมไฟในการ ส่องให้แสงสว่าง เพราะว่าถ้าหากพื้นที่นั้นมืดเกินไปนะครับเราก็จะไม่สามารถเห็นเม็ดฝุ่นเล็กๆ ก็จะทำให้การติดฟิล์มนั้นไม่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับการติดฟิล์มนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับการติดฟิล์มบน iPhone ซึ่งผมเคยทำคลิปแนะนำวิธีการติดฟิล์มเอาไว้แล้วนะครับยังไงก็ตามไปดูที่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งว่าวิธีการติดตั้งนั้นทำอย่างไร ความรู้สึกหลังจากที่เราติดตั้งฟิล์มกระดาษลงบน iPad นะครับถ้าหากใครเคยใช้ฟิล์มกระจก หรือว่าฟิล์มใสธรรมดา จุดเด่นของฟิล์มใส แล้วก็ฟิล์มกระจกนั้นจะอยู่ที่ในเรื่องของความลื่นไหลในการสัมผัส แล้วก็ความชัดของฟิล์มใสนั้น ถือว่าเยอะที่สุดเมื่อเปรียบเทียบในตระกูลของฟิล์มกันรอยนะครับความรู้สึกแรกที่เราสัมผัสได้นั่นก็คือ เวลาที่เราใช้มือสัมผัสไปที่อยู่บนเนื้อฟิล์มครับ เนื้อฟิล์มนั้นจะมีความสากหรือว่ามีความฝืด ฟิล์มกระดาษจะกันรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างดีมาก แต่ว่าความลื่นในการสัมผัสนั้นจะไม่สู้ฟิล์มด้านแล้วก็ฟิล์มใสนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเวลาที่เราใช้ Apple Pencil ในการจดในการเขียน ความรู้สึกของเรามันจะมีความฝืดมากกว่า ความฝืดมากกว่า ความหน่วงมากกว่า ดังนั้นเราสามารถที่จะออกแรงได้อย่างเต็มที่เหมือนเราจดบนสมุดจริงๆมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับ ถ้าเราลองเปรียบเทียบในเรื่องของเสียงนะครับ ถ้าเป็นฟิล์มกระจกทั่ว ๆ ไป เวลาที่เราเขียนลงไปเขียนลงอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยเห็นไหมครับ ผมเขียนลงไปที่หน้าจอของ iPhone นะครับที่เป็นฟิล์มกระจก เพราะว่าผิวของฟิล์มกระจกนั้น มันจะเป็นแบบผิวมันผิวลื่นนะครับ ข้อดีก็คือมันจะทำให้สัมผัสลื่นใช้งานได้ง่ายนะครับ แต่ว่าถ้าในฟิล์มกระดาษนั้น เวลาที่เราใช้ Apple Pencil เขียนเข้าไปครับ เราจะได้ยินเสียง เพราะว่าเนื้อฟิล์มนั้นมันมีความฝืดแล้วก็มีความสากนะครับนี่คือคาแรคเตอร์เด่นๆนะครับของฟิล์มกระดาษ ดังนั้นฟิล์มกระดาษตัวนี้จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการจดบันทึกบน iPad ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชัน GoodNote Notability e จด Lecture บันทึกนั่นโน่นนี่ แล้วก็เขียนไฮไลท์ต่างๆนะครับด้วย Apple Pencil หรือสำหรับใครที่เป็น ิจิ i t a อาร์ติสนะครับก็จะสามารถใช้งาน Apple Pencil กับ iPad ร่วมกับแอปพลิเคชัน Procreate หรือว่า Affinity Photo ผมเคยได้รับความเห็นจากหลายๆ คนนะครับที่ได้ลองใช้ฟิล์มกระดาษแล้วสำหรับคนที่ใช้วาดรูปบ่อยๆสำหรับใครที่ใช้จดโน้ตบ่อยๆ ก็ต้องบอกเลยว่าฟิล์มกระดาษนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับงานจดงานวาดนะครับส่วนจุดที่ต้องคำนึงหลังจากที่เราติดฟิล์มกระดาษนะครับอย่างแรกนั่นก็คือความหนืดครับ ความหนืดเวลาที่เราสัมผัสแน่นอนครับว่า มันจะไม่ลื่นเท่ากับตอนที่เราสัมผัสบนหน้าจอ iPad ที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับหรือว่าเราไปติดฟิล์มกระจก ฟิล์มเหล่านั้นมันจะลื่นกว่าแน่นอนครับอันนี้คือเราต้องทำความเข้าใจและเราต้องเข้าใจมันด้วย อันดับต่อมาครับในเรื่องความสว่างและก็ความชัด ถ้าเปรียบเทียบกับฟิล์มใสหรือว่าฟิล์มกระจกใสนะครับต้องบอกว่าฟิล์มกระดาษนะครับจะดรอปความสว่างลงมาเล็กน้อย แล้วก็ความคมชัด จะไม่เท่ากับฟิล์มใสแล้วกระจกใสอย่างแน่นอนนะครับ ถามว่ามันเป็นปัญหาไหม ก็ต้องบอกว่าเวลาใช้งานไปเรื่อยๆ ในการดูเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ จาก YouTube หรือว่าดู Netflix หรือว่าดูรายการต่างๆ ผมมองว่ามันยังสบายตาอยู่เวลาที่เราดูเนื้อหาเหล่านั้น เพียงแค่ความชัดถ้าเราไปจ้องจริงๆอ่ะมันจะไม่เท่ากับฟิล์มใสแค่นั้นเอง ในส่วนของเรื่องราคานะครับฟิล์มโฟกัสเปเปอร์ไลท์นั้น ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 550 บาท ไปจนถึง 650 บาท ทั้งนี้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad นั้นๆ นะครับ ราคาต่างๆ นะครับ ผมได้แนบเอาไว้ที่ใต้คลิป สามารถตามไปดูเพิ่มเติมได้อีกที นอกจากนี้ยังมีรุ่นถนอมสายตาด้วยนะครับ ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก 100 บาท แล้วก็พิเศษสุดๆ สำหรับแฟน iMode นะครับ มีโค้ดส่วนลดที่แนบไว้ใต้คลิปนี้ ซึ่งเป็นส่วนลดจำนวน 100 บาท สามารถใช้สำหรับการสั่งซื้อฟิล์มกระดาษได้กับ iPad ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆนั้น ผมได้แนบเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับในคลิปรีวิวนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการแนะนำฟิล์มกระดาษสำหรับ iPad ให้ได้รู้จักกัน หวังว่าใครที่กำลังมองหารีวิวฟิล์มกระดาษตัวนี้อยู่ คงจะได้ข้อมูลที่ต้องการนะครับและเช่นเคยครับ ถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรา เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆในรอบหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go